เอายังไงล่ะคะ มากันเลยค่ะวันนี้นะคะ มาแจกสูตรลับสูตรเด็ดเทคนิคพิชิตบาคาร่าทุกแตกกระจายไปเลยค่ะเพื่อนๆก็สามารถดูเทคนิคของมิชินได้เลยนะคะ รอบนี้ดูจากกระดาษแล้วนะคะเพลเยอร์ ไปเลยค่ะ1 0 0 0 0แสนจุกจกไปเลยมาดูกันสิคะว่ารอบนี้จะเตะหรือเปล่ายังไงคะเป็นไงคะหนึ่งก้าไปแล้ว ุ้งปุ้งเป็นไงล่ะคะสองแสนได้มาแล้วค่ะปัวปัวอืมดูจากไพ่นะคะ ก็คือรู้เลยนะคะ ว่าสูตรเนี้ยปังจริง รอบต่อไปค่ะ ดูจากกระดาษแล้วเนี่ยไม่ผลค่ะรอบต่อไปแบงเกอร์แน่นอน ไปดูกันเลยค่ะว่ารอบนี้จะเป๊ะหรือจะปังหรือเปล่า ดูตามเทคนิคได้เลยนะคะ ก็ใส่ไปเลยค่ะที่แบงเกอร์อีก1 0 0 0 0แสนบาท ไม้นี้ดอกนี้จุกๆอ้วกไปเลย เป็นไงคะ ใครอยากเล่นเว็บตรงนะคะ ก็สามารถสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะมาลุ้นกันค่ะรอบนี้เป็นไงคะสามสี่โอ้ยมาค่ะลุ้นไหมมาไหมรอบนี้หนึ่งสี่ปู แตกกระจายไปละจ้า อยากสมัครเว็บตรงที่ดีที่สุดต้องทำยังไง 1. คลิกสมัครสมาชิก 2. กรอกเบอร์มือถือได้รับรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ให้ถูกต้อง 3. กำหนดรหัสพิน4ตัวเพื่อความปลอดภัย 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ครบถ้วน ชื่อ นามสกุล และหมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อจะต้องตรงกันเพื่อใช้ในการฝากถอน 5. กดชั้นยอมรับและกดถัดไป แค่นี้คุณก็สามารถร่วมสนุกกับทางลูก้าาสก้าได้แล้ว